Thank you. ครับในคาบนี้หรือชั่วโมงนี้นะเราจะมาทำการต่อทดลองวงจรแบบผสมผสมหมายความว่าอย่างไรคือการผสมตั้งแต่วงจรขนานและอนุกรมมารวมกันนะครับ แต่การออกแบบเนี่ยอยู่ที่ตัวนักศึกษาเองว่าจะออกแบบอย่างไรนะนะครับขั้นแรกเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดสอบดูก่อน อันแรกเราต่อวงจรขนานกันก่อนนะครับ วงจรขนานนี่อย่างที่เรารู้ว่าหลอดไฟจะมี2ขั้วนะครับปลั๊กไฟก็มี2ขั้วเราก็สามารถต่อตรงได้แบบนี้ครับ มด้สิบลักนะครับตอนนี้ใช้สิบลักอ่ะดูนะว่าเราต่อตรงแบบนี้จะได้ผลยังไงครับ เห็นไหมครับ นี่คือแบบต่อแบบขนานออกไปนะครับ ขนานกับหลอดไฟไปข้างนอกนะ ตัวที่ 2 ครับเดี๋ยวจา์จะต่อจากหลอดไฟตัวที่ 2 เข้าไปนะจา์จะต่อหลอดไฟตัวนี้ออกมาเป็นรูปแบบขนานเหมือนกันนะครับ จะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับ นะครับ เราต่อสายอีกเส้นหนึ่งนะครับ ออกจากชุดนี้นะ เคเราจะเห็นว่าจะมีสายไฟออกมาสองเส้นนะครับคือสองเส้นเอาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ มีการหลุดนะครับของสายไฟเนื่องจากอาจะอาจจะล็อกไม่แน่นนะครับเอาใหม่เดี๋ยวล็อกใหม่แน่นนะอะล็อกแน่นแล้วนะครับ คราวนี้ก็มีอีกสองเส้นนี่นะครับเราก็ขนานกันออกไปแบบนี้นะครับ อ่าผมล็อกตรงนี้ให้แน่นก่อนนะครับ เพื่อที่ให้หลอดไฟเราไม่หลุดตรงนี้เราโอเคแล้วนะครับ ตัวต่อไปครับ สายไฟตรงนี้เราจะขนานออกไปอีกเส้นหนึ่งครับ สายจำแบบขนานได้ไหมนะครับ ขนานออกมาเราติดตรงนี้ก็เป็นขนานแล้วใช่ไหมครับ แต่คราวนี้ถ้าเกี่ยวจอมสมก็ควรมีอนุกรมอีกเส้นหนึ่งนะครับ อีกเส้นหนึ่งตรงนี้นะ เราจะเข้าหลอดไฟชุดนี้ครับ ุดสองจุดนี้เหลือเหมือนกันใช่ไหมครับ เราไม่ต้องเอาต่อเข้าจังหลอดไฟตรงนี้นะครับ ยังไม่ต่อเข้าสายไฟชุดนี้นะ แต่เราต่อสองเส้นเนี่ยเข้าหากันครับ เพื่อให้กลายเป็นวงจรอนุกรมนะครับ ชุดนี้นะครับอีกเส้นหนึ่ง คผมจะล็อกให้แน่นนะครับ โอเคครับ ตอนนี้อาจารย์ต่อเรียบร้อยละหลอดนี้ครับทำการขนานนะครับ ส่วนหลอด 2 หลอดนี้เขาจะอนุกรมกันนะครับ นี่คือรูปแบบการต่อแบบผสมนะ เดี๋ยวเราจะทำการเสียบปลั๊กดูว่าผลการทดลองหลอดไฟครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ หวังว่าคงจะไม่ช็อตนะ เห็นไหมครับ หลอดที่เป็นวงจรขนานนะครับ ไฟจะมีความสว่างกว่านะครับ หลอดที่วงจรอนุกรมกระแสไฟจะทำการแบ่งให้ 2 อันนะครับ มีกระแสเท่าเท่ากัน ถ้าเกิดเกิดหลอดขาดขึ้นมานะครับ หลอดนี้นะครับถ้าหลอดนี้ขาด เห็นไหมครับ หลอดอีกอันนึงก็จะ หยุดการทำงานไปด้วยนะครับ ถ้าเป็นหลอดนี้ขาดนะครับ อีกหลอดหนึ่งก็จุดการทำงานไปด้วยครับ ส่วนหลอดที่เป็นหลอดต่อขนานนะครับ อาจจะร้อนหน่อยนะครับ ถ้าเกิดไักษาทการทดลองนะครับอาจต้องใช้ผ้านะครับเราทำการถอดหลอดออกก่อนครับ เห็นไหมครับ หลอดอันนี้ดับไปแล้ว แต่ว่าหลอดอื่นก็ยังทำงานได้อยู่ เราจะทำให้เราเห็นได้ว่าวงจรขนาน ถ้าเกิดหลอดใดหลอดหนึ่งเสีย จะไม่ผลกระทบตลอดอื่นนะครับ วงจรอนุกรมนะมันแบ่งไฟฟ้าได้ก็จริงนะครับ แต่ถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งขาดไฟฟ้าก็จะดับหมดนะครับ นี่คือวิธีการต่อผสม เดี๋ยวอาจารย์จะต่ออีกรูปแบบหนึ่งนะครับ คือการต่อเข้าแบบผสมก่อน แล้วค่อยมาถึงวงจรขนาดนะ เดี๋ยวเราดูอีีครับ Thank you.